ฉันยังคงอยู่ที่สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ทนะคะแต่สถานที่บริเวณที่เรามาอยู่ตรงนี้ เขาเรียกว่าโครงการเกาะเกษตรอินทรีย์โกดิตของเราจะมาสอนจุลรีจากหนอกกล้วย ซึ่งเป็นตัวต้นที่จะขยายเป็นทำให้ได้ชำนนมาก แต่ทำหัวเชื้อก่อน อ๋อสอนทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จากหนอกกล้วย อันนี้คือหนอกกล้วย หนอกกล้วยที่เรามาเนี่ยเป็นหนอกล้วยที่มีความสมบูรณ์ สูงประมาณสัก 1 เมตรหรือเมตรเศษได้ อยู่ระหว่างช่วงที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วเราเอามาแล้วเราทำไงต่อคะ มาสับให้ได้สัก 3 กิโล แล้วก็ใช้กากน้ำตาล 1 กิโลอ๋อ ส่วนผสมก็คือ 1 มีหน่อกล้วยที่มีความสมบูรณ์ ครับ ผสมกับกากน้ำตาล คือเป็นต้นต้นต้นทางต้นทางของจุลินทรีย์หนอกล้วย อันนี้โดยประมาณก็3กิโลกว่านิดนึงแล้วบวกผักครับบวกผักนี่เสร็จแล้วเราเนี่ยจะเอาหนอกกล้วยเนี่ยประมาณ3กิโลก็เทลงไปครับผสมกับกากน้ำตาล1กิโลเราจะเทร่วมกันกับเหยือกกล้วยที่เราใส่ถังหมักไปแล้ว เสร็จแล้วเราก็มาคนคือคนให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้7วัน ในระหว่างหมักเนี่ยเราต้องมาคนทุกวันเพื่อให้จุลินทรีย์มันตื่นตัว มันได้มีเกิดกระบวนการที่ย่อยสลายได้ไวขึ้น การหมักจุลินทรีย์ก่อนจะเอาไปใช้งานได้จริงๆนี่ใช้ระยะเวลาอยู่ที่ 7 วันครับ7วัน จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่า หลังจากหมัก 7 วันแล้วหน้าตาของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นหัวเชื้อนั้นจะเป็นอย่างไร มันจะเริ่มมีมีน้ำดำๆเนี้ยแล้วพอได้ 7 วันปุ๊บ เราก็จะกรอน้ำดำเนี้ยไปเป็นต้นหัวเชื้อที่ต่อขยาย ซึ่งหัวเชื้อนั้นสามารถไปต่อขยายเพื่อเพิ่มจำนวนปริมาณ และใช้ได้จริงในสภาพพื้นที่การเกษตรได้เลยครับ อันนี้คืออหัวเชื้อที่เราได้ต่อขยายแล้ว อันนี้พร้อมใช้ได้เลย เอ๊ะกดิดคะแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยน้ำตรงนี้น้ำหัวเชื้อจากเกลือกล้วยตรงนี้ดูมันเจือจางกว่า ที่เราเห็นที่มันสีดำเข้มข้น ตรงนี้เราต้องไปเอาส่วนผสมอะไรเข้ามาเพิ่มคะตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีลูกแป้งเข้ามาอย่างนี้ครับ อันนี้คือใส่เป็นหนึ่งลูก แล้วก็เอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว ใส่เป็น1ขวด หัวเชื้อเนี่ยหลิตรหนึ่งลิตร แล้วก็กากน้ำตาล 20กิโลค่ะ แล้วก็โยกกล้วยที่เราเอาจากตัดทิ้งตัดกล้วยนะเอามา 60กิโลแล้วก็น้ำหน้ร100 ลิตร น้ำหนึ่งร้อยลิตร ครับ พอส่วนใหญ่ออกมาแล้วจะเป็นในรูปนี้คือพร้อมใช้ครับ ที่เราสาธิตให้คนมาเยี่ยมชม แล้วก็มาเรียนรู้กับเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ไอตัว ไม่ใช่จุลินทรีย์หยกล้วยอย่างเดียวฮอร์โมนก็มี ครับ ถังนี้ก็จะเป็นนม ซึ่งเป็นนมสดเนี่ยเอามาหมักะนมหมักครับอ๋อเราใช้นมอะไรคะ ใช้ใช้นมสดจากฟาร์มนี่แหละครับมาหมักครับหมักร่วมกับอะไรบ้างอันนี้มีกากน้ำตาลครับ อ๋อ ยังคงมีกากน้ำตาลครับสำคัญครับ อันนี้คือตัวที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์จะต้องใช้ในส่วนกระบวนการหมัก เราจำเป็นต้องเอาไอ้น้ำจากเหยืกกล้วยนี่มาผสมไหม คือเสร็จแล้วจุลินทรีย์หนอกกล้วยส่วนต่อขยาย แล้วก็นมหมักแล้วก็ทั้งฮอร์โมนไข่เนี่ย พอ 3 ตัวมารวมกันนี่จะได้คุณภาพที่สูงมากคือต้องการฉีดไปนี้จะงามรวดเร็วในในเพียง 3 วันหรือไงที่ก็เห็นผลแล้วครับ เราสามารถใช้ได้ทั้งระบบทางดิน ให้พร้อมน้ำและฉีดพ่นทางใบ ใช่ไหมคะ ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยพืชต้องการหมดนะคะ ไม่ว่าจะในเรื่องของธาตุอาหารพื้นฐาน NPK หรือกลุ่มฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลครับอันนี้มีครบครับ เราพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้ว เราทำกับตัวเราเองแล้ว ที่เกาะเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ครับ อันนี้คือถังบรรจุน้ำที่ถูกผสมแล้ว คือถ้าเราต้องการจะเอาปุ๋ยหรือฮอร์โมนตัวไหนเนี่ยเราก็เลิกเปิดก๊อกนี้ โดยการตวงว่าถ้าต้องการใน 1 ชั่วโมงสักกี่ลิตร ก็วัดเป็นนาทีแล้วก็เปิดก๊อกมา มันก็จะมาถึงว่าเราเอาสิบนาทีที่ 5 ลิตรก็จะได้ที่สามสามลิตร เพื่อมาผสมถ้าเอาตัวเดียวก็เปิดตัวเดียวอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเอาสองตัวเราก็รีมาให้มันออกเท่าๆกัน โดยที่มาวัดใหม่ คือเอามาวัดใหม่ถ้าเอาตัวอื่นๆ ก็คือไล่มันเลยแต่อย่างมากอย่าให้เกิน3ตัวอ๋อผสมแต่ละครั้งอย่าให้เกิน3ตัว่เกินสามตัวครับนะคะอย่างเช่น เชื้อไตโคโรมาเนี่ยไม่สามารถจะผสมกับพวกเชื้อวิวเรียได้ คือเชื้อไตโคโรมาเนี่ยมันจะไปฆ่าลาที่ไม่ดี แต่เชื้อวิวเรียถ้าเราผสมไปด้วยนี่มันจะไปตีกันเอง คือแต่ว่าเชื้อไตโคโรมาสามารถผสมกับน้ำหมักปลาหรือว่านมหมักอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งระบบตรงนี้เราถือว่าเป็นระบบแจกจ่าย ส่วนผสมต่างๆ ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับพืชในพื้นที่ของเรา ซึ่งเราต้องมีระบบการดูดน้ำท่อลำเลียงนะคะแล้วก็ปล่อยไปตาม พื้นที่เลยในการที่จะจับส่วนผสมต่างๆ นั้นเข้าไปผสมกันแล้วใช้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่ใช่ว่าเรานึกจะใส่อะไรก็ใส่ได้มันมีข้อจำกัดแบบนี้แหละค่ะที่ฉันบอกว่ามันต้องมาเรียน ไม่เรียนแล้วจะรู้ได้อย่างไร ฟังแค่นี้ไม่ชัดเจนพอเนาะ